แต่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ การไม่เปลี่ยนแปลงนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าการไม่เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นหากเราไม่อยากโดน disrupt เราต้องฟังเสียงที่แตกต่างให้ได้นะครับ และเราจะฟังเสียงที่แตกต่างได้ องค์กรนั้น ๆ หรือสังคมนั้นๆ จะต้องมี trust นี่คือเหตุผลครับว่าทำไมคนที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจอนาคตถึงสนใจเรื่องหัวรุ่น เพราะว่าเรื่องของ generation gap นะครับหรือเรื่องของ generation ที่แตกต่างเนี่ย มันเป็นสิ่งที่จริง ๆ แล้ว เป็นพลังช่วยให้เราตามโลกที่ถูกดิสรับได้ ทีนี้ผมอยากจะพูด3ประเด็นด้วยกันวันนี้ในสิ่งที่เรียนรู้มาจากการศึกษาอันนี้นะครับ อันที่ 1 คือช่องว่างระหว่างรุ่นที่ศึกษาเราศึกษากันเนี่ยนะครับค้นพบว่ามันไม่ใช่ เรื่องเดียวกันกับความต่างทางด้านความเห็นการการเมืองนะครับมันเป็นคน ละ เรื่องกัน มันมีคาบเกี่ยวกัน แต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกัน 2. อคติที่เรามีเกี่ยวกับรุ่นอื่นเนี่ยมันมีมากกว่าช่องว่าง ที่มันมีจริงๆ บางครั้งนะครับด้าอันดับสามเราแตกต่างกันได้ แต่มันไม่จำเป็นต้องขัดแย้งหากเรารู้วิธีสื่อสารกัน อันนี้คือสามอย่างที่อยากจะชวนคุยวันนี้ อันแรกเลยนะครับ อันนี้สำคัญ เพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่าผมไม่ได้ดูเรื่องความขัดแย้งทั้งหมด เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากและยากมากแล้วมันมีหลายปัจจัยเหลือเกิน แต่ผมดูเรื่องระหว่างรุ่นนะครับ และสิ่งที่ค้นพบตอนนั้นก็คือว่า มันมีความขัดแย้งทางด้านการเมืองจริง ๆ อยู่นะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องหลายอย่างทั้ง ideology ทั้งผลประโยชน์ทั้งอะไรต่าง ๆ มันมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรุ่นนะครับ มันมีส่วนที่เป็นทั้งสองอย่างขัดแย้งกันเพราะความเห็นของรุ่นต่างกันด้วยจริง ๆ ด้วย แต่ว่ามันก็มีส่วนที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยนะครับ ในบางองค์กรความต่างระหว่างรุ่นเจนเบบี้บูมเมอร์เจน Y หรือเจน Z กับเจน X ทำงานไม่ได้ด้วยกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องมีปัญหา tension มันเกิดขึ้นจริงโดย ไม่ต้องมีเรื่องการเมืองเลยก็ได้ กัสของของของกลุ่มผมที่ทำด้วยกันคืออยู่ด้านนี้นะครับ ส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองถามว่าทำไมส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นงานกลุ่มที่เวลามีจำกัดนะครับ แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือความขัดแย้งทางการเมืองมันมีหลายประเด็นมากครับมันมีคอนฟ lict ที่ปัญหามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยที่แตกต่างกันที่ขัดกันโดยตรง เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถแก้ได้แค่การสื่อสารเท่านั้นนะครับ ในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรุ่นนี้มันเป็นแบบหนึ่งผมเปรียบเทียบอย่างนี้ผมเปรียบเทียบว่าความขัดแย้งการเมืองบางครั้งเนี่ยมันเหมือนคนยิงประตู ลูกโทษกับผู้รักษาประตูอะครับ คือยังไงคุยกันยังไงมันก็มันก็ไปกันไม่ได้ครับ เพราะว่าคนหนึ่งเขาต้องยิงให้เข้าประตู อีกคนหนึ่งเขาต้องการไม่ให้เข้าประตู มันผลประโยชน์มันขัดต่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่จำนวนบ่อยครั้งเลยเนี่ย ของความขัดแย้งเนี่ย ระหว่างรุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตรงนั้น แต่มันเกิดในความขัดแย้งของถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนคนเชียร์ครับ คือมันเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวงขัดแย้งผลประโยชน์กันโดยตรง แต่มันเหมือนคนเชียร์บอลกัน เราเชียร์คนคนละทีม แต่ถึงเวลาจริงๆ แล้วถ้าเราเชียร์กันอย่างซีวิไลเราเชียร์กันอย่างมีวิธีสื่อสารที่ดีเนี่ยเราตอนเชียร์อาจจะเชียร์มันๆ ได้ แต่สุดท้ายแล้วเราก็สามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้ เพียงนี้คือจุดที่เราโฟกัสนะครับ จุดที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองโดยตรง ประเด็นที่สองนะครับ ที่อยากชวนคุยก็คือเรื่องของว่า ที่ผมบอกว่าอคติที่เรามีเกี่ยวกับรุ่นอื่นเนี่ยมันมากกว่าความเป็นจริงถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับ ตรงนี้เราดีไซน์เกมขึ้นมาอันหนึ่งครับเป็นเกมออนไลน์ ที่ทุกท่านสามารถเล่นได้นะครับ ปัจจุบันก็เกมนี้ก็ยังไลฟ์อยู่นะครับมือถือถ้าเสิร์ชตรงคำล่างๆเนี่ยนะครับเว็บไซต์นี้หรือเสิร์ชคำว่าคู่มือ 4e ก็ได้นะครับคู่มือ 4e ของ tij นั่นนะครับ ผมเข้าใจว่าใน Google มันน่าจะขึ้นมาเลย แล้วคลิกเข้าไปเดี๋ยวจะเจอเกม เกมเนี่ยครับเป็นเกมทายใจนะครับ แปลว่าอะไร นะครับเกมนี้เป็นเกมถ่ายใจคือว่าเรา มีสถานการณ์ให้ครับ อย่างเช่นในกรณีผมแตะปัดแปะให้ดูว่า พฤติกรรมทัวลงนะครับในเมืองไทยเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับจะมีคำถามประมาณนี้หลายๆหลายข้อนะครับแล้วกติกาคืออย่างนี้ครับ เราจะเลือกของตัวเองนะครับแล้วเราก็จะเลือกของอีกคนที่เราอยากจะถ่ายใจ สมมุติว่าผมเป็นสมมุติว่าผมเป็นนักเรียนนะครับ วัยรุ่นเจนเจนวัยรุ่นเลยนะครับนักเรียนแล้วผมอยากจะคุยกับคนอยากจะถ่ายใจเบบี้บูมเมอร์ นะครับ คนยุคเบบี้บูมเมอร์ผมก็จะตอบว่าอ่าผมคิดว่าอันเนี้ยในในมุมมองผมมันเป็นยังไงอะไรคือต้นต่อของปรากฏการถั่วลง แล้วผมก็จะทายใจว่าคนที่เบบี้บูมเมอร์ถ้าเขาทำไอ้เทสเดียวกันกับผมในเกมเนี่ย เขาจะตอบว่าอะไรนะครับเราพยายามเดาให้ถูกนะครับ เราเก็บข้อมูลมีทั้งหมดประมาณ 2,000 กว่า500 กว่า data point นะครับมีคนมาจากหลากรุ่นนะครับแล้วก็ มีมีทั้งทั้งฝั่งภาครัฐทั้งเอกชนนะครับเพราะหลากหลายพอสมควร สิ่งที่เราค้นพบครับ คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขอันนี้คือของจริงเลยนะครับแปะมาให้ดูคร่าวๆยังไม่ต้องสนใจรายละเอียดมันนะครับ แต่แค่อยากจะบอกให้ฟังว่าเทสเนี่ยทำแล้วเราจะรู้จัก4อย่างเราจะรู้จักตัวเรานะครับ และคนรุ่นเราสายมือนี้นะครับ ว่าเออ ผมเป็นวัยรุ่น ผมตอบอย่างเงี้ยวัยรุ่นคนอื่นมันตอบเหมือนผมหรือเปล่านะครับ อาจจะเราจะไม่เหมือนก็ได้นะ เราจะตอบไม่เหมือนคนรุ่นเราก็ได้นะครับสองคือเราดูขวาสุด เราจะรู้จักว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่เขาจริงทำข้อนี้จริงๆอ่ะเพราะเขาก็เล่นเกมนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเขาตอบว่าอะไรเขาตอบเหมือนเราเปล่า ที่เราเดาหรือเปล่าหรือต่างจากเราอย่างไงนะครับ และสุดท้ายครับเราจะรู้อคติที่ที่ที่เรามีเพราะเราจะรู้ว่าเราทายใจว่าโอ้ถ้าเบบี้บูมเมอร์เขาต้องตอบประมาณนี้แน่เลย แต่ถึงเวลาเขาตอบอย่างที่เราเดาหรือเปล่า นี่ครับคือตรงอคติที่ผมพูดถึงนะครับ เพราะฉะนั้นจากเทส เนี้ยมันจะทำให้รู้ทั้งเรารู้ทั้งเขา และรู้อคติของเราด้วยนะครับ ผลออกมานะครับ มันมีประมาณสี่ห้าข้อที่ผมว่าน่าสนใจนะครับ เช่นคนส่วนใหญ่ครับ คิดว่าเด็กรุ่นนักเรียน เวลาแสดงออกอะไรจะต้องออกมาทางด้านค่อนข้างรุนแรงเสมอนะครับ แต่ Data ของเราเนี่ยบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วเด็กรุ่นนักเรียน อยากจะแก้ปัญหาจากในระบบก่อน ก่อนที่จะไปนอกระบบก่อนที่จะไปโพสในโซเชียลมีเดียเลยเลยระบวยตรงนั้นนะครับสองคนส่วนใหญ่นะครับ อันนี้ก็จากดต้าเหมือนกัน บอกว่ารุ่นกลางกับรุ่นใหญ่น่าจะเป็นรุ่นที่อดทนสูง แล้วก็จะค่อนข้างนิ่งเฉยกับปัญหาหรือพยายามทนปัญหาไปนะครับ แต่จริง ๆ แล้ว Data บอกว่าคนส่วนใหญ่จริงๆพยายามจะเปลี่ยนแปลงนะครับจากในระบบสามคนรุ่นใหญ่ คนคนจะมองนะครับ คนส่วนใหญ่มองว่าคนรุ่นใหญ่เนี่ยมองว่าการด่าในโซเชียลทัวร์ลงพวกนี้มันไม่ได้ผลหรอกทำไปก็เท่านั้นนะครับ แต่จริงๆแล้ว Data คนรุ่นใหญ่จริงๆทำ บอกว่าคนรุ่นใหญ่จึงมองว่าเห็นด้วยนะ ว่ามันได้ผล ชอบไม่ชอบอีกเรื่องนะแต่คิวมันได้ผลนะครับสี่ซึ่งนี้น่าสนใจ เราไปนึกว่า generation gap ยิ่งอายุห่างยิ่งแตกต่างใช่ไหม จากตัวเลข ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับแต่ตัวเลขปรากฏว่าเราค้นพบว่าคนที่ความเห็นต่างที่สุดกลายเป็นระหว่าง first jobber อายุ 20 ต้นๆนะครับ กับคนรุ่นกลางคือประมาณ 40กว่านะครับ เพราะฉะนั้นหลายอย่างที่เราคิดไว้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยคติ มันอาจจะไม่ได้มีเท่ากับแกลบจริง ๆนะครับ เราต้องระวังเวลาเรามีอคติว่าคนเขาอีกด้านหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนโดยเฉพาะเราอยู่ในยุคโซเชียลคนที่ ออกไปแสดงความเห็นในนั้นเนี่ยในที่ต่างๆ มันอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ represent ทั้งหมดก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้บอกว่า Data ในนี้ของผมมัน represent ทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันให้มีมากพอที่จะให้เห็นว่าสิ่งที่เราคนคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้นะครับ แต่แน่นอนครับ ถามว่าเห็นจากข้อมูลแล้วแล้วความต่างมันมีจริงหรือเปล่า หรือว่าเรามโนกันหมดมันมีจริงครับ มันมันมีความต่างจริงๆนะครับระหว่างรุ่น อันนี้ผมยกให้อ่านว่ามันอาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็มี แต่ความแตกต่างไม่จำเป็นต้องนำมาซึ่งความแตกแยกนะครับ ผมอยากให้ชวนคิดอย่างนี้ตอนเราทำเอ็กซ์ไซส์นี้เราเราถามตัวเองบอกว่า เอ๊ะถ้าเราเดินทางไปเจอคนต่างชาติคนหนึ่งนะครับ คนอังกฤษคนแอฟริกาอะไรก็แล้วแต่ครับแอฟริกัน แล้วเราคุยกันเรื่องการเมืองนะครับ เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองแล้วความเห็นเราไม่ตรงกัน ถามว่าเราจะรู้สึกเคืองรู้สึกโกรธขัดแย้งกับเขาไหมนะครับคำตอบคนส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่น่าจะขัดแย้งแล้วผมถามว่าทำไม ทำไมเขาคุยกับเขาแล้วไม่ขัดแย้งทำไมคุยกับคนชาติเดียวกันบางทีมันทะเลาะกันนะครับ เหตุผลหนึ่งที่ไม่ขัดแย้งกันเพราะว่าเราไม่ได้มีอ s u m p t i o ว่าเขาจะต้องเหมือนเรา เพราะเราคิดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาเนี่ย เติบโตมาในบริบทวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองที่มันแตกต่างกับเราเหลือเกิน ไม่เห็นแปลกเลยนะครับหน้าตาผิวสีก็ไม่เหมือนกัน ไม่เห็นแปลกเลยที่เขาจะคิดต่างจากเราเราซูมไปแต่ต้นแล้วว่าเขาไม่เป็นน้ำเหมือนเราแต่ต้น พอเขาแตกต่างกับเราจริง ๆ เนี่ยเราก็ไม่แตกใจใช่ไหมครับ ตรงกันข้าม เวลาเราสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเนี่ยบางทีเราจะอ่านไกด์บุ๊กเราจะเดินทางไปประเทศไหนใช่ไหมครับเราจะดูว่า เอ๊ะก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกับเขาคุยกับคนรู้จักคนในนั้นเนี่ย เราควรจะพูดยังไงเราควรจะทักเขายังไงเขาจะยกมือไหว้เขาจะงงไหมหรือว่าเราจะจับมือวัฒนธรรมเขาเป็นไงอะไรที่เขาอาจจะไม่ชอบอะไรที่เขาอาจจะชอบอะไรเงี้ย เราจะมีการอ่านศึกษาไปบ้างนะครับบางคนก็อาจจะศึกษาบางคนอาจจะไม่ศึกษา แต่ยังนมันมีการตุกผมก็เลยคิดว่า เราก็เลยคิดกันว่า เอ๊ะถ้าเรามีคู่มือแบบเดียวกัน มาสำหรับการสื่อสารข้ามรุ่นนะครับ ให้เราเข้าใจคนระหว่างรุ่นกันมากขึ้น สมมติคนระหว่างรุ่นมันเหมือน มันเหมือนคนคนละประเทศอะตรงเนี้ยแล้วมันมีการสื่อสารแล้วมันมีคุ้มการสื่อสารเนี่ยมันจะดีไหมนะครับ ที่จะลดเทนชันต่าง ๆ ลง ทำให้มันแตกต่างได้ โดยไม่แตกแยกเหมือนเราคุยกับคนต่างชาตินะครับ เราก็เลยเนื่องเวลามันจำกัด เราก็เลยพยายามทำขึ้นมานะครับ ซึ่งอาจจะเป็นเวอร์ชันที่ที่ต้องพัฒนาไปอีกนะครับ แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันมีหลักอยู่ ที่ผมสรุปว่ามันเป็น 4E นะครับ 4E E ภาษาอังกฤษนะครับที่เราต้องใช้ และคำนึงถึงเวลาสื่อสารข้ามรุ่นอีตัวแรกครับ ซึ่งคือกระดุมเม็ดแรกเลย แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุด คืออีคำว่าเอมพัตตีนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าสำคัญมาก ๆ จริง ๆ ถ้าถ้ามีเวลาพูดอีตัวเดียว ผมจะพูดตัวนี้นะครับเอมพัตตีสำคัญมาก ๆ มันมาจากไม่กี่แหละครับ เราบอกว่าเราเข้าใจได้ว่าคนต่างชาติเขาเกิดมาบริบทต่างกับเราเขาถึงมีความเห็นอะไรต่าง ๆ ที่ต่างกับเรานะครับ ผมก็เลยลองทำวิเคราะห์อันหนึ่งว่า ถ้าเราลองไปแปะเหตุการณ์เศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีในแต่ละยุคแต่ละสมัยมานะครับ แล้วก็มา track มาสร้างเป็นแมปนี้นะครับ ว่าถ้าคุณเป็นคนรุ่นนี้เจนนี้ตอนคุณเกิดคุณเจออะไร ตอนคุณเป็นนักเรียน คุณมีเหตุการณ์อะไร ตอนคุณหางานครั้งแรกในชีวิต เศรษฐกิจมันเป็นยังไงนะครับ จนถึงคุณขึ้นมาเป็นผู้บริหารเป็นยังไง แล้วก็เนี่ยแมปออกมานะครับ ตั้งแต่อายุ15ถึง20จนถึงอายุ60กว่านะครับ ขึ้นไปก็ได้หลักเจเนอเรชัน ภาพที่เห็นมันน่าตกใจครับ อย่างน้อยในมุมของพวกเราที่ทำนะครับ เพราะว่าเราเห็นว่าประเทศไทยประเทศเดียวกันเนี่ยนะครับ ในแต่ละยุคเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมหาศาลมากๆนะครับโดยเฉพาะในยุคที่โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วๆในช่วงหลังๆ10 20 ปีหลังนะครับ มันเปลี่ยนแปลงกันมากจนเกือบจะเรียกว่าเป็นคนละประเทศก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่คิดเล่นๆตอนแรกว่าเหมือนคุยกับคนต่างชาติเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เล่นแล้วก็ได้ครับ มันอาจจะมีอะไรคล้ายกันกว่าที่คิดนะครับ มันจะเป็นตัวอย่างที่เอามาใช้ได้กว่าที่คิด ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้กันบ่อยในในในเศรษฐกิจในในหมู่นักเศรษฐศาสตร์นะครับ แต่เดี๋ยวเรามาดูดูเทียบ2กลุ่มดูก่อน กลุ่มแรกนะครับคืออาจจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มคนที่เป็นรุ่นใหญ่หน่อยนะครับ พอเราไปแทร็กเขาดูว่ายุคที่เขากำลัง เรียนจบแล้วเข้าหางานทำงานเนี่ยในช่วงต้นซึ่งเป็นจังหวะชีวิต first jobber นะครับสำคัญมากๆของเขาเนี่ยเขาเจอกับภาวะเศรษฐกิจจะง่ายนะครับ ยุคนั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยเกือบจะได้เป็นเสือตัวที่5ของเอเชียนะครับ เศรษฐกิจโตเฉลี่ยกว่า 7%ต่อปีนะครับ เรียกว่ารุ่งเรืองมากๆเป็นยุคพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นยุคที่สังคมเมืองกำลังเติบโตกระจายอย่างมากนะครับ เป็นยุคที่ไม่ได้มี disruption มากนักนะครับ เป็นยุคของอุตสาหกรรม แน่นอน แล้วขณะเดียวกันนะครับถามว่าไปดูทางการเมืองเป็นยังไง การเมืองตอนนั้นก็หลายคนจะเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับ ก็คือไม่ใช่ประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีเดียตอนนั้นเป็นมีเดียธรรมดานะครับ ยังไม่มีโซเชียลมีเดียเรามาลองดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ถากเราหยิบคนอายุประมาณ 20 ต้นๆนนะครับก็คือทำเข้าไปทำงาน เป็น first jobber ในประมาณสิบปีกว่าที่ผ่านมานะครับเขาเข้ามาหางานในยุคที่เศรษฐกิจมันโตเฉลี่ยประมาณ 3%กว่าๆนะครับประเทศไทยไม่ถึงครึ่งนะครับของยุคนั้น เป็นยุคที่เจอ disruption พอดีนะครับจากที่เขาเมื่อก่อนคนเรียนต้องเรียนทำ consulting เป็น finance เรียน MBA นี่เป็นยุคที่กำลังเปลี่ยนเลยครับมาเป็นดิจิทัลมาเป็น data scientist โลกเป็นโลกบูก้า volatile uncertain complex ambiguous คือว่าพูดง่ายๆคือว่าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับ แล้วอันนี้แล้วปัจจุบันแน่นอนเจอโควิดไปอีกนะครับ แน่นอนด้านด้านประชาธิปไตยก็อาจจะบอกได้ว่า โอเคมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเอาว่าคล้าย ๆกันมีเดียเป็น global เป็นโซเชียลมีเดียนะครับเข้าถึงข้อมูลในทั่วโลกอ่าทีนี้ผมลองตั้งคำถามดูครับว่าคำถามหนึ่งที่ฮิตมากในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ คือคำถามว่าระบบประชาธิปไตยสำคัญหรือไม่สำหรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะครับ อันนี้ผมจะไม่ไม่บอกนะว่ามันถูกหรือผิดหรือมันใช่หรือไม่ใช่นะครับ เพราะมันก็เป็นเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องวิจัยกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีถกเถียงกันไปกันมาแต่คำถามผมคืออย่างนี้ครับ คำถามผมว่าถ้าเราถามคำถามเนี้ยกับคนกลุ่มขวามือ กับคนกลุ่มซ้ายมือ ถามว่าทุกท่านคิดว่าเขาจะให้คำตอบเดียวกันไหมนะครับ พอผมไปถามมีหลายคนหลายคนบอกไม่น่าจะเหมือนกัน คนกลุ่มขวามือไม่แปลกหรอกครับ ที่เขาจะเห็นว่ามันอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าในยุคของเขา มันก็สามารถเจริญเติบโตได้ถ้าเราทำงานหนัก ถ้าเราตั้งใจถ้าเราขวนขวายสุดท้ายแล้วเนี่ยโอกาสมันมีเสมอสำหรับคนขยันนะครับต่อสู้กัดฟันสู้ไปมันได้อยู่ลวนะครับ แต่ถ้าถามในยุคซ้ายมือนะครับ เขาคงรู้สึกว่า เออมันคงจำเป็นนะ เพราะว่าในยุคของเขาเนี่ยต่อให้ต่อสู้ ต่อให้ขยันเรียนได้ A มาอย่างดีนะครับ ถึงเวลาโดน disruption เดินความไม่แน่นอนเดินอะไรต่างๆเข้าไปเศรษฐกิจโตแค่สามเปอร์เซ็นกว่า คนเรียนมาดีๆ หางานไม่ได้ก็มีเยอะนะครับเขาก็จะมองภาพที่ต่างกันมาก อย่างที่ผมบอกไม่ได้บอกว่าใครถูก ไม่ได้บอกว่าใครผิด แต่มันไม่แปลกเลยครับ ที่คนสองคนที่จะตอบคำถามนี้ แตกต่างกันคนละขั้วเลยนะครับ เพราะเขาเกิดมาในบริบทประเทศที่แตกต่างกันมากๆ เช่นเดียวกันกับคนที่เกิดมาในคนละประเทศ ถ้าเราสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมคนอื่นจะคิดต่างกับเรา มันจะช่วยครับในหลาย ๆ ข้อ มันจะเป็นเป็นเป็นประดุมเม็ดแรกที่ต่อต่อมาจากข้ออื่นอีตัวที่สองคือเรื่องของอีโคซิสเต็มอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มักจะเห็นเห็นความต่างกันอยู่นะครับ คนรุ่นหนึ่งนะครับ ผมจะไม่บอกรุ่นไหนละกันนะครับรุ่นหนึ่งจะมองว่าปัญหาต่าง ๆ เนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคล เราแก้ได้หากเราขยันหากเราทนหากเราพยายามนะครับ แน่นอนส่วนใหญ่คือถ้าเกิดมายุคที่มันมันเศรษฐกิจมันมีโอกาส มัน disruption มันน้อยไอ้ uncertainty ความไม่แน่นอนมันยังไม่สูงมากเนี่ย แน่นอนครับหลายคนก็จะคิดทำนองนี้นะครับ แต่อีกกลุ่มหนึ่งครับ จะมองว่าปัญหาเนี่ย มันไม่ได้อยู่ตัวเรา มันอยู่ที่ระบบ มันอยู่ที่โครงสร้าง system มัน broken ต่อให้ทำยังไงเราก็ไปไหนไม่ได้นะครับ แน่นอนเขาจะรู้สึกอย่างนี้ เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ขยันเรียนมาทำอะไรต่างๆ แต่ถึงเวลาแล้วเขาหางานไม่ได้ ถึงเวลา แล้วเงินเดือนมันไม่เพิ่มเลย ถึงเวลาแล้วเหมือนโอกาสมันน้อยเหลือเกินนะครับ ก็อาจจะรู้สึกแบบนี้ เพราะฉะนั้นบางครั้งการถกเถียงกัน ถกเถียงกันตรงนี้ครับ บางคนถกเถียงกันเรื่องของตัวบุคคลนะครับ แต่บางคนถกเถียงกันเรื่องของโครงสร้างของระบบของปัญหาภาพใหญ่ พูดคนละเรื่องเดียวกัน อีกตัวหนึ่งครับ คือคำว่า equality ซึ่งมีหลายมีหลายมิติมาก แต่ผมวันนี้ผมหยิบมา ตั้งใจหยิบอันนี้มาเพราะว่านี้น่าสนใจ และคิดว่าสำหรับคนที่ทำงานภาครัฐน่าสนใจนะครับ คือคนรุ่นหนึ่งครับจะมีอาจจะมุมมองว่าให้ตีความคือว่าประชาชนเนี่ยคือพลเมืองมีหน้าที่ของตนเองนะครับ ผมเปรียบเทียบภาพอย่างนี้ ผมเปรียบเทียบภาพเหมือนกับว่าเราไปงานทำบุญนะครับ ทำบุญบ้านนะครับ หรือทำบุญหมู่บ้าน แล้วถึงเวลาเนี่ยพอเรา จ่บาทอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะมีการมานั่งกินข้าวกันใช่ไหมครับกับครอบครัวกับคนในหมู่บ้านอะไรนี้ทั้งหลายเอ่อการข้าวในช่วงนี้มันมันส่วนใหญ่คนไม่มีใครนั่งแล้วแบบให้คนมาเสิร์ฟครับทุกคนก็ตักอาหารกันเองมา แชร์จานกันช่วยยกเอานี้ไม่เอานั้นไม่แบ่งปันช่วยช่วยเหลือกันและกันคนละไม้คนละมือนะครับ อันนี้คือภาพของคนรุ่นหนึ่งจะมองว่าเนี่ยแหละ คือประชาชนก็มีหน้าที่ช่วยกัน มันไม่ใช่ว่าหน้าที่ว่าโอ้รัฐบาลต้องจัดการปัญหามาให้ ทุกคนหน้าที่คนละไม้คนละมือ ต้องมาช่วยกันพัฒนาประเทศต้องมาช่วยกันทำนู่นทำ้คนที่ทำนี่คล้ายๆภาพของทำบุญบ้านนะครับหรือทำบุญหมู่บ้านแต่คนอีกรุ่นหนึ่งครับ ไม่ได้มองแบบนี้คนอีกรุ่นมองว่า เราคือลูกค้า รัฐบาลคือ service provider นะครับถ้าเอาตัวอย่างอาหารเหมือนกัน นี่คือมองว่าเราเหมือนอยู่ในร้านอาหารครับ พอมองว่าเราอยู่ในร้านอาหารเนี่ย สิ่งที่เราถ้าเรามันบริการไม่ดีใช่ไหมครับหรือมันมีอะไรตกบกพร่องเนี่ย สิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะบอกเพราะนี่คือสิ่งที่เขาทำกับบริการทุกอย่างเขาไม่ได้ bias นะครับเขาไม่ได้ลำเอียงกับรัฐบาลแต่ถึงเขาไม่ชอบบริการอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะบ่นถ้าเขาอยู่ในร้านอาหารเขาก็จะบ่นกับร้านอาหารเขาก็จะกดเรตติ้งในร้านอาหารที่ไม่ดี แล้วเขาก็จะบ่นในโซเชียลมีเดียนะครับแน่นอนครับมุมมองที่แตกต่างอันนี้มีผลอย่างมากนะครับ ด้านคนด้านขวาได้ยินคนด้านซ้ายก็บอกว่าทำไมคุณถึงเอาแต่ด่า ทำไมถึงไม่ลุกขึ้นมาช่วยคนละไม้คนละมือเอาแต่พูดเอาแต่ด่าแล้วมันจะได้เลยขึ้นมา ทำไมคุณไม่ลุกมาทำนะครับ คนซ้ายก็จะบอกว่าเออจะให้ผมลุกไปทำทำไม ผมอยู่ในร้านอาหารจะให้ผมลุกขึ้นไปทำอาหารเองเหรอ ให้ผมเสิร์ฟอาหารเองเหรอ มันไม่ a ม e เซนส์ก็ผมเป็นลูกค้าสิ่งที่ผมทำดีที่สุดก็คือผมบ่นแล้วผมก็ชี้ความบกพร่องของร้านอาหารนี้ ให้คนในโลกรู้เขาจะได้ปรับปรุงตัวนะครับ มุมมองที่แตกต่างกันอันนี้นะครับ จะทำให้มันเกิดความช่องว่างตรงนี้อยู่เยอะมาก แต่ถ้าเราเข้าใจนะครับว่าแต่ละด้านเนี่ยมุมมองของโลกวิวเวิร์วิวมันต่างกันเนี่ยจริง ๆแล้วมันอาจจะพอเข้าใจกันได้บ้างเหมือนกันนะครับ สุดท้ายนะครับอีกตัวหนึ่งคือคำว่า express รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันมากๆนะครับของคนสองรุ่นนะครับหรือแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีความสำคัญพอสมควรเลยนะครับ ด้านหนึ่งคนรุ่นหนึ่งจะชอบการสื่อสารที่ สุภาพเรียบร้อยมักมีอะไรมาคุยกันก่อน ไม่ต้องออกไปประจานไม่ต้องออกไปพูดจาแสบเสียดสีนะครับรุนแรงนะครับ ก็จะรู้สึกว่าโอ้ทำไมคนอีกรุ่นหนึ่งพูดจารุนแรงจังหรือทำไมไม่มาคุยกันก่อนทำไมถึงแบบไปโพสโซเชียลมีเดียทำไมถึงออกไปพูดข้างนอกประจานอะไรนั้นนะครับ หรือทำทัวร์ลงอะไรก็แล้วแต่นะครับ อีกด้านหนึ่งครับอาจจะมองอีกแบบหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับคน ฝั่งขวาก็จะคิดว่าเออเนี่ยคงเป็นเพราะยุคโซเชียลมีเดียนะครับคนก็เลยติดทำแบบนั้น ซึ่งพอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยจากสัมภาษณ์หลายคนก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ผิดหมด แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมด คือบางครั้งเนี่ยครับคนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเขาพยายามไปทางตามระบบแล้ว แต่ไปตามระบบเนี่ยใช้เวลานานมากกว่ามันจะไปไหน ไปแล้วมันก็เงียบฟ้องมันก็เงียบต้องผ่านกระบวนการผ่านอะไรอีกนานมากเลยนะครับ แต่ถ้าเขาโพสต์นะพรุ่งนี้นะโพสต์เข้าไปในโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องนี้ แล้วถ้าโพสต์ของเขามันไวรัลนะ ภายไม่กี่วันเปลี่ยนนะไอ้สิ่งการเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะเห็นนั่นนะนะครับมันเปลี่ยนทันที แล้วมันก็จริง คือมันเขาก็เห็นว่าเออมันเปลี่ยนจริง ๆ มันมีการมันมีคนผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยินจริงๆ่ันแปลงจริงๆนะครับทีนี้ถามต่อว่าอ้าวแล้วโพสต์ยังไงให้ไวรัลถ้าโพสต์้ไม่ไวรัลก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับ ต้องโพสต์แล้วต้องไวรัล โพสอะไรไวรัลในโซเชียลมีเดียอัลกอริทึมมันคือว่าต้องโพสที่มันมี engagement เยอะๆ คือโพสแล้วเนี่ย พูดง่าย ๆ ก็คือว่ามันต้องโพสจะพูดจาเสียดสี พูดจาแรงนิดหนึ่งอะไรนิดหนึ่ง ที่มันสะใจมันได้ปลุกอารมณ์นิดหนึ่ง มันถึงจะเกิดเป็นไวรัลนะครับมันก็เลยอาจจะติดเป็นเป็นส่วนหนึ่งขึ้นมาว่า โอเค แทนที่จะไปในระบบเนี่ย แล้วรอไปเรื่อยๆไปนอกระบบ โพสอะไรบางอย่างให้มันไวรัลนะครับ ซึ่งก็แปลว่าต้องพูดแรงเสียง เสียงมันถึงจะดังพอให้คนได้ยิน ไม่งั้นคงไม่มีใครได้ยินเสียงเขา นะครับ เพราะฉะนั้นวิธีแก้หนึ่งนะครับของอันนี้ก็คือว่า จะต้องมีเวทีที่เราสามารถคุยกันได้ เปิดช่องทางปกติให้เขาไปได้นะครับ สุดท้ายแล้วจะได้ไม่ต้องไปที่ทางนี้ แต่แน่นอนครับทางฝั่งซ้ายก็อาจจะต้องปรับตัว ว่าพยายามหาช่องทางการคุย ที่มันฟอร์มอลที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นโพสโซเชียลมีเดียตลอดไป คือทั้งสองคู่ก็ต้องปรับนะครับ แต่มันพอหาทางออกได้ เพราะบ่อยครั้งครับ มันทะเลาะกันไม่ใช่เพราะเนื้อหา แต่มันเป็นเพราะว่ารูปแบบการแสดงออกที่แตกต่างกัน ก็ทั้งหมดนี้คือ 4E นะครับ ซึ่งเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเนี่ย คือเรื่องของ empathy คือการสื่อสารบนฐานของความเข้าใจว่า เขาอาจจะเกิดมาในประเทศไทยคนละเวอร์ชันกับเรา เพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับ ที่เขาจะแตกต่างกับเรา เขาอาจจะมองเรื่องระบบมากกว่าตัวบุคคล เขาอาจจะมีวิธีสื่อสารที่มันอาจจะรุนแรงกว่าที่เราชอบเพราะเพราะว่า สถานการณ์ชีวิตของเขามันมันเชฟให้เขาเป็นอย่างนั้น เขาอาจจะมองมุมมองของบทบาทประชาชนกับรัฐไม่เหมือนกับเรา นะครับ อันนี้ผมพูดในมุมของรุ่นใหญ่แต่ว่าพูดในทางกลับกันก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งสองด้าน 4E นี้ครับ มันจะทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้ดีขึ้นนะครับ ถึงแม้ความต่างจะยังมีอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นผมสรุปนะครับ คือวันนี้เราคุยกันเนี่ย มันไม่แปลกครับ ว่าเราจะต่างกัน เพราะว่าเราเติบโตขึ้นมาในบริบทที่แตกต่างกันมากคนแต่ละรุ่นบางทีเกือบจะเหมือนคนต่างชาติเลยคนในประเทศกันเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ในความต่าง เราก็สามารถหาความเหมือนได้เสมอหากเราเปิดใจตั้งแต่ต้นว่าเขาไม่ต้องเหมือนเราเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเรามักจะเจอความเหมือนอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจ เหมือนกับเราคุยคนต่างชาติครับเราจะค้นพบว่าเราชอบกินเผ็ดเหมือนกัน เราจะค้นพบว่าเราชอบทีมบอลเดียวกันนะครับ ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเปิดใจตั้งแต่ตอนแรกก่อน นะครับและมีเอมพัตตีแล้วพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะเหมือนหรือมันจะต่างเนี่ยเราก็สามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้ครับ ผมคิดว่าในยุคต่อไป ทักษะการสื่อสารข้ามรุ่น หรือผมตั้งคำเอาเองว่า intergenerational literacy อาจจะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการทำเวิร์กช็อปฝึกฝนเรียนรู้ในแต่ละองค์กรนะครับ เพื่อให้มีการสื่อสารกัน มีความเข้าใจกันมากขึ้นมีเอมพัตตีกันมากขึ้น เหมือนกับที่ด้านการเงินเราบอกว่าต้องมีความรู้ด้านการเงินเป็น financial literacy ด้านดิจิทัลผมอยู่เขาบอกว่าต้องมีดิจิทัลดิทัลซีต่อไปจะต้องมี intergenerational literacy ในการสื่อสารเช่นกันนะครับ ผมอยากจะสรุปสุดท้ายนะครับสไลด์สุดท้าย โดยการที่พูดว่าความแตกต่างนั้นสำคัญนะครับ เสียงที่แตกต่าง มุมมองที่แตกต่างมันสำคัญมากไม่ใช่แค่เพื่อเรื่องตั้งรับเรื่อง disruption อย่างเดียว แต่เพราะว่ามันคือพลังมันจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังแห่งนวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในยุคเศรษฐกิจทางอนาคตอันนี้นะครับ นวัตกรรมที่จะสร้างได้ผม อันนี้มาจากแรงบันดาลใจได้มาจากอาจารย์สามท่านนี้ครับ อันนี้คือตอนที่ผมไปประชุมที่ดาวอสนะครับ World Economic Forum เมื่อ 2 ปีกว่ามาแล้วนะครับสามท่านนี้เป็นรางวัลโนเบลนะครับโจซิกเลตส์นะครับ เป็นอาจารย์ผม แล้วก็โรเบิร์ตชิลเลอร์เป็นเป็นเป็นปรมาจารย์เศรษฐศาสตร์นะครับสองคนที่เศรษฐศาสตร์ด้านโนเบลไพรส์แล้วก็คนกลางคือโรเบิร์ตไบรอันชิมิดนะครับ ที่เป็นทางด้านของฟิสิกส์นะครับ ทั้ง3ท่านมาคุยเรื่องว่าการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วมีประโยคหนึ่งที่ผมจำจนทุกวันนี้นะครับ แล้วก็เขียนลงไปในหนังสือด้วยก็คือว่า sometimes you can innovate เนี่ย precisely because you're not an expert หรือว่าคุณสามารถสร้างนวัตกรรมได้ เพราะคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ แต่เพราะคุณเป็นคนที่ใหม่หรือมุมมองที่แตกต่างกับผู้เชี่ยวชาญนั้นๆนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามพูดก็คือว่าความแตกต่างความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ไม่ใช่สาคัญแค่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เราโดน disrupt แต่ว่าเพื่อให้เราสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้สร้างสิ่งใหม่ ๆได้ เราจำเป็นต้องใช้ความแตกต่าง ความแตกต่างคือพลังครับก็ขอขอบพระคุณนะครับ ผมจบนำเสนอแค่นี้ครับแต่เดี๋ยวเปิดให้มาถามตอบถกเถียงแลกเปลี่ยนกันได้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ มากครับผมผมก่อนที่จะเปิดให้ให้มีผู้สอบถามสักสักถามเนี่ยนะฮะหรือว่าให้อาจารย์แสดงความเห็นผมผมชิงถามก่อนแล้วกันนะฮะ อาจารย์ฮะ คือในในโครงการของที่ปยปที่ทำกันเนี่ยมีมันมีคอมเมนต์หนึ่งจากผู้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเขาบอกว่าในการบริหารจัดการความขัดแย้งนะฮะ ทางทางสังคมเนี่ยหรือว่าช่องว่างระหว่างวัยที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ประประประการแรกเนี่ยก็คือเออเขาเห็นว่าการจัดการความขัดแย้ง ภาครัฐจัดการเองไม่ได้ เพราะว่าตัวภาครัฐเองก็เป็นคู่ขัดแย้งเองนะโดยก็ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอม็อบทะลุฟ้าหรือเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือคนในภาครัฐกลายเป็นตัวเป็นตัวคู่ขัดแย้งเองแล้วก็ คำถามก็คือมันจะมีกลไกอะไรไหม หรือว่ามันจะต้องมีคนกลาง หรือว่ามีอะไรไหมที่จะต้องมาบริหารจัดการหาไอ้ conflict resolution ตรงนี้เนี่ยนะประเด็นที่สองฮะก็คือในในเวทีอื่นฮะไม่ใช่เป็นเวทีปยปเนี่ยในมุมมองของการการบริหารไอ้จัดการช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยเราเขามีข้อสังเกตว่าระบบราชการเองเนี่ยมันถูกออกแบบจากคนเจเนอเรชันก่อน นะผมผมถ้าเปิดจะยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนี้ก็คือถูกออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก human resource management หรือว่าพวก incentives อะไรในการรับราชการ มันจะถูกออกแบบในลักษณะที่แบบเป็นผู้น้อยคอยก้มบนมกรลำบากก่อนค่อยสบายเมื่อปลายปีการบรรจุแต่งตั้งเงินเดือนเนี่ยมันจะมาที่เงินเดือนที่เล็กๆก่อนแล้วค่อยไปสะสมแต้มไปเรื่อยๆ จนค่อยไปสบายเอาเมื่ออายุ ห้าสิบหกสิบ หรืออะไรต่างๆนานา นี่คือไปสบายเอาหลังเกษียณซึ่งมันอาจจะไม่ถูกจริตกับ ไอ้ วิธีคิดของคนเจเนอเรชันนี้นี่ก็คือ พูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือเหมือน I want it all I want it now นะมันก็เคยมีคนเสนอโมเดลของของไอ้การออกแบบ ไอ้ ตัวระบบราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Human Resource Management หรือ Incentives ในราชการเนี่ยบอกว่าแทนที่จะทำโครงสร้างเงินเดือนแบบ ไอ้ค่อยๆไต่ขึ้นบันไดไปเนี่ย ทำไมไม่ตอบโจทย์ไอ้โครงสร้าง เงิน เดือนสำหรับคน เจเนอเรชันใหม่ เลยก็คือให้กลางหรือให้สูงไปเลย แล้วค่อยค่อยขยับไปที ละนิดหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อที่จะหาสิ่งที่เป็น incentive ที่จะตอบโจทย์ไอ้คนรุ่นใหม่ในระบบราชการครับอาจารย์อาจารย์พอจะเข้าใจประเด็นที่ที่ผมผมหยิบยกขึ้นมาไหมฮะทั้งสอง ทั้งสองข้อสังเกตหรือของสองข้อคำถามเนี่ยครับอาจารย์มีความเห็นยังไงครับ ครับแล้วก็ขอต้องขอขอบพระคุณสำหรับคำถาม คำถามดีมากๆเลยครับทั้งสองข้อนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมมีคำตอบทั้งหมดหรือเปล่านะครับจะข้อแรกก่อนนะครับ คือเรื่องของเป็นพาร์ตี้ดูดคอนฟ lict นะครับ ใช่เลยครับ คือผมว่าความขัดแย้งเนี่ย มันเราต้องมาเราต้องมาซอยย่อยกันนะครับ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย ความขัดแย้งเวลามีคู่ขัดแย้งกันเนี่ย มันมีทั้งขัดแย้งกันเพราะว่าผลประโยชน์มันมันมันตีกันจริงๆ มันพาที่โดคอนฟ lict กันจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยยากครับที่จะที่จะเอาคู่นั้นมานั่นจริง ๆ ที่จะมาดีกันถ้าผมผมเปรียบเทียบเป็นแบบฟุตบอลแล้วกันอย่างที่ผมพูดนะครับตอนแรก คือแน่นอนครับแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยจะให้มันมันรักกันกอดคอกันมันก็ยากอะครับ ตรงนั้นจริง ๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเริ่มจากตรงอื่นก่อน คือเราจะต้องเริ่มก่อนว่าอ่ะเอาแฟนของแมนยูกับแฟนของลิเวอร์พูลให้มา อยู่ด้วยกันได้ก่อนได้ไหมนะครับอย่างน้อยตรงนั้น อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราพอเริ่มทำได้หรือผมเปรียบเทียบถ้ามันรูปเหมือนเกาะอย่างี้ครับ เกาะที่มันห่างกันมากๆ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน เราเชื่อมสร้างสะพานเชื่อมเกาะที่มันใกล้กันก่อนนะครับ ที่มันไม่ควรจะตีกันที่มันไม่ควรจะขัดกัน แต่ว่าเราสามารถอาจจะปรับบางอย่างนะครับหรือที่เขาเรียกว่า low hanging fruit นะครับก็คือว่าผลไม้ที่มันอยู่เตี้ยเราเก็บพวกนั้นก่อนให้มันมีวินสร้างโมเมนตัมก่อน พอเราสร้างโมเมนตัมให้คนเหล่านี้เริ่มคุยกันได้เริ่มคุยกันได้มากขึ้นนะครับ มันก็จะเริ่มเห็นว่าเออ มันมีความเป็นไปได้นะ ที่คนที่อยู่คนละฝั่งเนี่ยกองเชียร์คนละด้าน มันสามารถคุยได้จับกล่คุยได้หลังจากนั้นมันก็จะช่วยค่อยๆ สร้างโมเมนตัมครับให้ไอ้ตรงนี้มันค่อยแผ่ขยายออกไป แล้วมันก็เริ่มมีเวทีกลายเป็นเวทีขึ้นมาที่เหมือนกับว่าเออมันมีสามารถคุยกับคนที่แตกต่างกันได้นะครับเพียงข้อข้อผมว่าเนี้ยการสร้างโมเมนตัมอันนี้ข้อน่าสำคัญ เพราะว่าหากเราเริ่มจากข้อโจทย์ยากมากๆ เลยตั้งแต่ต้นเนี่ยครับสุดท้ายพอมันเฟลปุ๊บเนี่ย ไอ้ trust มันจะยิ่งน้อยลงไปกว่าเดิมอีกนะครับแล้วมันก็จะคนก็จะรู้สึกว่าท้อแท้แล้วก็จะยอมจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้การทำ quick win เนี่ยผมว่าข้อน่าสำคัญนะครับ โดยจะต้องเริ่มจากคนที่คนที่แตกต่างอยู่คนละฝั่งแต่ว่าไม่ได้เป็นคู่กรณีกันโดยตรงก่อนนะครับอันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้ประเด็นแรกนะครับข้อสังเกตอันที่สองนะครับ คือผมว่ามีอะไรน่าสนใจหลายๆข้อนะครับที่ท่านได้กล่าว คือเรื่องของ เงินเดือนเนี่ยผมอาจจะคอมเมนต์ไม่ค่อยได้มาก ผมไม่ได้รู้ละเอียดนะครับแต่ว่าผมเออบังเอิญประจำอยู่ที่เฮดควอเตอร์บริษัทผมผมอยู่ที่สิงคโปร์นะครับซึ่งก็เป็นโมเดลหนึ่งเลยที่ให้เงินเดือนสูงใช่ไหมครับกับทางข้าราชการ คือแน่นอนครับ มันความท้าทายของระบบตรงนั้นเนี่ยคือการเคลื่อนเข้าไปสู่ระบบนั้นก็คือว่าในในรัฐมีงบประมาณจำกัดใช่ไหมครับ ถ้าจะเพิ่มฐานเงินเดือนให้มาก ๆ เนี่ย มันก็อาจจะต้องมีการ ลดบางสูตรลดบางอย่างมาครับหรือโยกย้ายบัตเจ็ตมาบางอย่าง ซึ่งในในในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็ทำไม่ได้ง่ายนักนะครับเพราะมันก็ต้องไปดูว่าจะไปคัดตรงไหนลดตรงไหน หรือว่าจะต้องเพิ่ม revenue ให้รัฐบาลอย่างไร ซึ่งก็รายได้รัฐบาลเองตอนนี้ก็ก็ลำบากเหมือนกันเพราะเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายแต่อันนึงที่ผมอยากจะแตะนะครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าจริง ๆแล้วปัญหาเรื่องว่าบูโ u ค r าซีถูกสร้างมาจากคนรุ่นก่อนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแค่ภาครัฐเท่านั้น แน่นอนครับ ภาครัฐอาจจะโดนหนักกว่าที่อื่น แต่ว่าผมทำงานมาทั้งแบงก์ต่างชาติทั้งบริษัทเทคทั้งมันมีหมดครับ คือว่าเราสร้างบล็อกซีเราสร้างองค์กรเราสร้างอินสติชันขึ้นมาเนี่ย มันเพื่อแก้โจทย์ของเมื่อวานเสมอครับ แล้วพอโจทย์ของวันนี้ กับจวันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไป แล้วเราก็จะมีไอ้เครื่องจักรอันเนี้ยที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ของวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยอยู่เสมอนะครับ แต่ตรงเนี้ยครับบางทีเนี่ย ก่อนที่เราจะบอกว่า เรามาดีไซน์เครื่องจักรใหม่หรือซื้อเครื่องจักรใหม่เนี่ย เราสามารถใช้ leadership ในการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งเราสามารถหาคนครับ จากภายในที่เข้าใจไอ้เครื่องจักรตัวนี้ดีมาก ๆนะครับ แล้วก็เข้าใจด้วยว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับ แล้วพอคนที่เข้าใจทั้งว่าว่าโลกต้องเปลี่ยนยังไงเราต้องทำยังไง ต้องต้องทำอะไร แล้วรู้จักเครื่องจักรนี้ดี พอที่รู้วิธีจัดการปัญหาวิธีโอเปเรตมันเนี่ย อันนี้ครับ มันสามารถทำได้นะครับ ผมว่าอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่า ถ้าเราสามารถสร้างเป็นเหมือน change maker จากภายในขึ้นมา อาจจะเป็นข้าราชการนะครับ รุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจแหละว่า โจทย์โลกกาลังเปลี่ยนไปละเราต้องเปลี่ยน เราต้องทำแบบนี้แบบนี้นะครับ แต่ว่าแน่นอนเครื่องจักรปัจจุบัน machinery ปัจจุบันกฎกติกามันทำให้ทำไม่ได้นะครับ แต่ว่ามันมีทางหลบเลี่ยงไหมมันมีทางที่จะอ้อมอ้อมไหมมันมีทางตีความไหมผมก็มีเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นข้าราชการหลายคนที่หลายคนที่ผมว่าเก่งนะครับก็เป็นคนที่เข้าใจตรงนี้ครับ รู้ว่าจะตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนไป จะทำได้ยังไงในบริบทของข้าราชการที่มันมีกฎกติกาถาวรพันเกี่ยวอยู่เนี่ย แต่ว่าก็สามารถหามุมทำได้ แล้วพอทำได้เนี่ย ผมก็อยากให้มันมีการแชร์เลสเซ่นเข้าไปกับคนอื่นนะครับเพื่อให้เห็นว่า เออ มันมีช่องทางอะไรบ้างที่จะนำการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมาได้ แล้วก็เผยแพร่ไปเป็นจะได้เป็น เป็นอินสปิเรชันให้กับการเป็นเชนจ์เม m เกอร์กันต่อไปครับผมคิดว่าอันอันนั้นจะเป็นก้าวแรกก่อนครับก่อนที่ไปเปลี่ยนเพราะตัวเปลี่ยนตัวเครื่องจักรเองเนี่ยผมเชื่อว่าอย่าว่าแต่ข้าราชการเลยขนาดเอกชนมันยังใช้เวลานานนะครับ เพราะฉะนั้นตอนแรกมันอาจจะต้อง work ในระบบก่อนนะครับที่มีคำหนึ่งที่ผมชอบ ชอบใช้มากเขาบอกว่าไม่ใช่บางทีที่เราต้องการไม่ใช่ entrepreneur นะครับแต่เป็น intrapreneur intrapreneur คือคนที่เหมือนกับ entrepreneur ครับคือสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่เหมือน คนพบธุรกิจ แต่นี่คือเขาไม่ได้ออกไปทำข้างนอกเขาทำจากภายในเขาเริ่มเปิดจากข้างในว่าโอเค ในภายใต้ระบบความข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ย เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ขอบคุณฮะในช่วงที่รอรอคำถามจากจากทั้งที่เวที แล้วก็ที่ออนไลน์นะฮะ ผมพอดีผมไม่ได้เข้าไอ้ตัวระบบไม่ไม่ทราบว่ามีใครยกมือหรือมีคำถามอาะผมผมชิงถามไปเรื่อยนะ แต่ผมผมผมสนใจคำว่า in intrapreneur ที่ที่อาจารย์พูดให้ให้ให้ความเห็นเนี่ยนะฮะเพราะว่าในหนึ่งเนี่ยรายหลักสูตรที่ IGP หรือสถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยทำอยู่เนี่ยคือเราเรามีหลักสูตรพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่โดย โดยมี เราเราเอาน้องๆที่อยากเข้ารับราชการเนี่ยมามาครูมมาเทรน เพื่อที่จะให้เขาเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือไปสร้างนวัตกรรมในองค์กร แต่จากการเซอร์เวหรือจากการสำรวจในของข้อเท็จจริงในการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในในสามสี่รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าในระดับระดับ ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นท็อ top e x e c คิวทีฟเนี่ยคือหัวหน้าส่วนราชการกับระดับ น้องๆนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่เข้าไปเนี่ยจะได้รับการยอมรับมากเลย ว่าคือทางออฟท็อปเอ็กซ์คิวทีฟเนี่ยจะจะจะรับฟังแล้วก็จะชื่นชมวิธีคิดหรือวิธีการทำงานของน้องคนรุ่นใหม่ในราชการด้วยที่เข้ามาด้วยระบบนี้เนี่ยแต่ปัญหามันจะอยู่ที่ผู้บริหารระดับกลาง ที่เป็นอิม immediate boss นะฮะ หรือแม้แต่ตัวเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบ Talent เลนต์ซิสเต็มเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับเลยนะผมผมผมทำสำรวจมามาสองรุ่นเนี่ยก็คือก็ยังพบประเด็นปัญหาเดิมก็คือ immediate boss เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วไม่รู้ปัญหาจริงอะผมเราก็ถามว่าปัญหาจริงคืออะไร เขาก็บอกว่าระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างคือปัญหาจริงเเรื่องของอการบริหาร งานจ้างหรือการบริหารไอ้พวกไอ้วัสดุอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันน่าจะเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันอลคอมพิเทนซีที่สำคัญที่เขาควรจะได้รับรู้ แล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่อยู่รุ่นเดียวกันที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบเขาก็จะวิพากษ์ว่าเอ๊ะพวกนี้ก็เก่งแต่ทฤษฎีอ่ะปฏิบัติสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ได้มาจากจากการสำรวจซึ่งเรา เราพยายามหาหนทางแก้ไขอยู่นะที่ที่ผมผมก็อยากจะถามว่าอาจารย์ว่าในในบริบทของของการทำงานองค์กรเอ่อในในระดับองค์การเนี่ยนะมันจะทำยังไงถึงจะทำให้คนรุ่นใหม่ที่เขามาพร้อมกับไฟหรือมีไอเดียดี ๆ ได้ได้รับการยอมรับ อันนี้เป็นประเด็นคำถามแรกฮะคำถามที่สองมีมีคำถามใช่ไหมเดี๋ยวผมชิงถามก่อนแล้วกันนะ ผมขอผมขอรบกวนอีกนิดเดียวฮะคือ หลักสูตรปยปที่เราทำอยู่เนี่ย มีมีเออ่ policy อันหนึ่งที่เราอยากจะ integrate นะก็คือแล้วก็กำลัง work อยู่เนี่ย คือการสร้างพื้นที่หรือเวที หรือแพลตฟอร์มกลาง ที่ทำให้คนเข้ามา collaborate หรือว่า communicate กันเนี่ยนะฮะว่าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทั้งเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่างๆ นานาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเป็นยังยังติดอยู่กับไอ้ไอ้อะไรอะ การที่จะเราจะเดินต่อได้เนี่ยก็คืออะไรมันคือ incentives ที่จะทำให้คนที่เป็นคู่ขัดแย้งกันเนี่ย เวลามาเข้าสู่ไอ้แพลตฟอร์มหรือพื้นที่หรือเวที ตรงเนี้ยมันจะมาพูดได้อย่างหรือหันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเต็มปากนะแล้วเราเรายังคิดค้นหาคำตอบตรงนี้อยู่เนี่ยอาจารย์อาจารย์มีความเห็นหรือคอมเมนต์เร็วๆยังไงกับสองข้อนี้ไหมครับ ครับผมเอ่ออาจจะเป็นข้อข้อข้อแรกแล้วกันนะครับ ผมว่าข้อแรกนี่เป็นเป็นสำคัญเลยแหละครับ คือออันนี้จะสังเกตจากภาคเอกชนนะครับ แต่คิดว่าอาจจะเป็นปัญหาเดียวกันกับภาครัฐด้วยเช่นกัน ก็คือว่าคนที่เป็น change maker รุ่นใหม่ครับ บางทีอาจจะยังขาดทักษะที่ผมอาจจะเรียกว่า managing upwards นะครับ หรือการบริหารนายพูดง่ายๆนะครับ บริหารนายกับบริหารเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากนะครับ จริงๆแล้วถ้า managing a w a r d เป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าจริง ๆ แล้วยิ่งเป็นคนที่ไฟแรงนำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาได้นี่ครับมันจะต้อง manage สิ่งที่เรียกว่า stakeholder หรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะนายของตัวเองนายจะรุ่นกลางนะครับหรือคนหรือเพื่อนที่ไม่ได้อยู่รุ่นที่อยู่รุ่นเดียวกัน แต่ว่าไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเดียวกันเนี่ยต้อง manage มันให้ได้ แล้วผมว่าอันนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าจะมีมีคอร์สฝึกกันเลยนะครับ ว่าต้องทำอย่างไร เพราะว่าเอ่อ คือตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนผ่านมา ผมเป็นคนอินที่ไปอินทราพเนอร์มาตลอดนะครับ ในองค์กรทุกอันที่ไปอยู่ แล้วก็อันนี้เป็นโจทย์หนึ่งที่ค่อนข้างยากนะครับ แต่ว่ามันมันต้องมันต้องมีการฝึกฝนกัน มันต้องมีแท็กติกครับมันต้องเป็นว่าบางทีบางอย่างเราอาจจะเปลี่ยน แต่ถึงท้ายเราต้องให้รู้ว่าให้นายเขาไม่รู้สึกว่าเราไปข้ามหน้าเขาให้เราไม่รู้สึกว่าเรากำลังเปลี่ยนเพื่อทำแล้วแล้วมันจะทำให้สิ่งที่เขารู้มาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นไม่มีประโยชน์นะครับไอ้เทรดพวกนี้ที่มันจะเกิดขึ้นบางครั้งจากการเปลี่ยนแปลงนะครับ มันเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดการต่อต้านบางทีเขาไม่ได้มีอะไรเพอร์ซันอลแต่ว่ามันเป็นเรื่องว่าเราไปเหมือนกับไปไปขีดเส้นเข้าไปในในในในบริเวณของเขาในแดนของเขาเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เขาได้รับประโยชน์ไปด้วย กับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทำยังไงให้มันเป็นผลงานของเขาไปด้วยนะครับทำยังไงบางครั้งเราอาจจะไม่เป็นลีดเดอร์แบบออกหน้าแต่เราอาจจะเป็นลโลเวอร์เหมือนกับเราตามเขาแต่จริงๆเราช่วยผลักดันอยู่นะครับเราทำยังไงให้เพื่อนเรา ที่เหมือนเลฟเอาเนี่ยเขามามีส่วนร่วมด้วยกันเนี่ยโมบิลผมว่าพวกนี้เป็นทักษะที่สำคัญมาก ๆ นะครับซึ่งซึ่งถ้าได้เรียนรู้เนี่ยก็จะก็จะก็จะก็จะช่วยเยอะครับ ส่วนส่วนที่2นะครับ ผมอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีคำตอบมากเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าคือผมว่าสำคัญที่สุดนะครับ มันคือเรื่องของการสร้าง safe space ใช่ไหมครับ คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถมาคุยได้ ถ้าอยากให้คนมาคุยมาถกเถียงอะไรกัน จริงมันต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ถ้าจากประสบการณ์ผมเนี่ยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดเนี่ย คือจะต้องสร้างจากคนที่ซีเนียร์ที่สุดในองค์กรนั้นๆดีที่นั้น ๆนะครับ ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเปิดออกมากล้าพูดในสิ่งที่ค่อนข้างที่จะอาจจะ controversial อาจจะอาจจะพูดในสิ่งที่มันแบบว่าคนปกติไม่กล้าพูดนะครับ แล้วก็กล้าผิดกล้ายอมรับว่าตัวเองผิดไปกล้ามองว่าเออผมเปลี่ยนความคิดแล้วนะเออจริงด้วย อันนี้อันนี้ครับจะ set the tone วัฒนธรรมถูกสร้างขึ้นจากคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดนะครับ ในห้องนั้น ประสบการณ์ที่ผมมีทั้งในองค์กร และประสบการณ์ล่าสุดที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าที่บ่อยเลยนะครับ ก็คือ World Economic Forum เนี่ยครับ ถามว่าทำไมเขาถึงดัง เขาดังเพราะว่าเขาสามารถเอารัฐมนตรี CEO ดังๆเนี่ยนะครับ ไปอยู่ด้วยกันในห้องห้องหนึ่ง แล้วเขาเหมือนกับเขาถอดหัวโขนคนได้ครับถ้าพูดง่าย ๆ ให้แต่ละคนเนี่ยมาพูดกันโดยเขาจะไปหามาครับว่า ผมสังเกตเขาจะชอบหารัฐมนตรีคนที่อาจจะกล้าหน่อย เปิดหน่อยเนี่ยมาอยู่คนหนึ่งแล้วพอคนนั้นเนี่ยคำหนึ่งคนเนี่ยที่เป็นซีเนียร์ในนั้นเนี่ยพูดเปิดเผยออกมานะครับ เต็มที่มันจะเซตแต่โทนครับแล้วคนอื่นมันตามนี่ผมเพิ่งมีประสบการณ์ส่วนตัวเลยแบบไม่นานมานี้เองมันสองสามอาทิตย์นี่เองนะครับไปอย่างนี้เลย แล้วพอถึงเวลาเห็นเลยครับว่าโทนเปลี่ยนเลยทั้งห้องเนี่ย ทุกคนเปิดเผยหมดเลยทีนี้พูดตรงๆหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมว่าการเซตโทนโดย คนซีเนียในในในในห้องในองค์กรนั้นๆเนี่ยมันจะเป็นตัวสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญมากครับ ขอบคุณฮะ เวลาเวลาหมดแล้ว แต่ว่าผมมียังมีคำถามจากจากข้างผู้เข้าประชุมนะผมผมขอเป็นเหมือนกับเป็นคำถามสุดท้ายให้อาจารย์ชื่อกรุณาสรุปเลยแล้วกันนะฮะ ว่าเขาถามว่านอกจากหลัก 4E ที่อาจารย์กรุณาให้ให้ข้อแนะนำแล้วเนี่ย มันจะมีไอ้กลไกหรือว่าทรัพยากรใดของขององค์กรนะฮะที่ที่จะสามารถแบบว่าเอ่อ resolve นะฮะไอความขัดแย้งระหว่างรุ่นในองค์กรได้บ้างนะฮะครับ อืม ครับ ก็คือือตัว 4E เนี่ยนะครับ ถ้าถ้าไปเสิร์ชดูมันจะมีรายงานเต็มนะครับ ก็จะขอให้ไปไปอ่านในนั้นอยู่เพราะคิดว่าอันนั้นก็เป็นตัวเป็นตัวค่อนข้างสำคัญนะครับ ที่คิดว่า ค่อนข้างครบ ครบถ้วนพอสมควรนะครับแต่ถามว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องว่านำ 4E มาประยุกต์ใช้อย่างไรมากกว่านะครับ เพราะมันหลักการที่ค่อนข้างกว้างมันก็มานำมาใช้ประยุกต์ในรูปแบบต่าง ๆได้ อันนึงเลยเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจจะไม่ได้พูดนะครับ เพราะว่าเวลาจำกัดด้วยคือเรื่อง equality มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งครับคือบางทีแล้วเนี่ยการผมว่ากลับมาเรื่องของผู้นำนะครับ ว่าคนที่ซีเนียร์ที่สุดเนี่ย ถ้าเขาเปิดช่องสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วเขาเขาสร้างอาจจะสร้างบอดี้ขึ้นมาเลยนะครับบอดี้หนึ่งที่ให้คนให้คนรุ่นใหม่เขามีเสียงมีอะไรมากขึ้นนะครับอย่างในองค์กรต่างชาติเขาเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นบอร์ดแต่ไม่ใช่บอร์ดเป็นบอร์ดแบบฟอร์มอลจริง ๆ นะครับ เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นยังเจเนอเรชันบอร์ดเป็นยูธบอร์ดอย่างเงี้ยครับคือว่าขึ้นมาแล้วก็อาศัยงานให้เขาจริง ๆ เนี่ยให้เขามีเสียงมีสิทธิ์มีเสียงขึ้นมานะครับ อันนั้นก็จะเป็นเป็นนกลไกหนึ่งที่เคยใช้ได้ผลนะครับ ได้ผลในแง่ว่าหนึ่งสร้างให้คนรู้สึกว่าคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เขารู้สึกว่าเออถ้าฉันเก่งจริงถ้าฉันจริงฉันก็มีสิทธิ์มีเสียงนะ แล้วผู้ใหญ่ก็ฟังนะครับเพราะฉะนั้นมันมีพื้นที่ให้กับเรา คนที่ยังไม่ได้เข้าไปเป็นบอร์ดตรงนี้ก็จะอยากทำงานหนักอยากจะขยันเข้าไปเพราะเขาอยากมีเสียง ให้เสียงเขาได้รับการได้ยิน แล้วข้อ 2 ที่มันประโยชน์ก็คือว่ามันประโยชน์กับองค์กรจริงๆ กลับมาที่ผมพูดตอนต้นว่าสุดท้ายสิ่งที่เราน่ากลัวที่สุดก็คือ disruption มาจากเสียงที่เราไม่ได้ยิน การที่เรามีบอร์ดที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ปกติเป็นเสียงที่เราปกติ เราจะไม่ค่อยได้ฟังอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือมาไม่ถึงเราเพราะเราเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยการที่มีตรงนี้เนี่ยครับมันเหมือนเป็นเหมือนไมโครโฟนให้เขาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เราได้ยินเสียงเหล่านั้น แล้วมันจะคิดอะไรที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะครับแล้วมันจะช่วยลดโอกาสความเสี่ยงที่เราจะถูก disrupt และหายไปได้ครับ ขอบคุณฮะในโอกาสนี้ทางสำนักงงานปยปนะฮะกพลแล้วก็สถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีฮะต้องขอบพระคุณดร สันติทานเสถียรไทยฮะท่านกรุณาสลาเวลามาแชร์เรื่องของมุมมองแนวคิดนะฮะแล้วก็หลักการเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องของความขัดแย้งทางสังคม และช่องว่างระหว่างวัยและการบริหารจัดการความขัดแย้งครับพวกเรากรุณาให้เกียรติ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยการปรบมือให้กับอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับในเซสชันต่อไปฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะจะเราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ ดร จิระประภาอัครบวรนะฮะท่านท่านท่านเป็นคณะบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร์ฮะท่านจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหรือว่าเสนอมุมมองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องไอการเสริมสร้างความสุขสุขภาวะขององค์การและก็คนทำงานนะภายใต้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางไอสภาพแวดล้อม ไม่ว่าสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนานาไปจนถึงข้อกังวลด้านสุขภาพเนี่ยแต่ในช่วงที่อาจารย์กำลังจะเตรียมประเด็นที่จะพูดคุย กับเราต่อไปเนี่ยผมมีวิดีโอสั้นๆฮะประมาณ10 15นาทีนะฮะที่ที่เราได้ไปสัมภาษณ์คุณหมอสุริยะวงคงคาเทพเนี่ย อดีตท่านเป็นเคยเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเนี่ยท่านจะพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะฮะที่ที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน แล้วก็กำลังจะเผชิญอยู่ในในต่อไปในอนาคตแล้วก็ต่อไปก็อาจารย์แตงก็จะมา พูดประเด็นหลักของของวันนี้เลยนะฮะ ของของเซสชันนี้เลยเชิญฮะ เชิญรับฟังวิดีโอเอ้ยรับชมวิดีโอ สวัสดีครับ ผู้เข้ารับการอบรม หรือปยปนะครับที่รักและเคารพทุกท่าน วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับ ผมมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพนะครับใน ภาพรวมของของประเทศไทยนะครับ รวมทั้งในเรื่องของแนวทางที่จะทำยังไงให้มีชีวิตและการทำงานนะครับ ที่เพียบพร้อมไปด้วยเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งสุขภาวะของภาครัฐนะครับในหน่วยงานภาครัฐเริ่มต้นเบื้องต้นอย่างนี้นะครับ ผมคิดว่าพวกเราทุกคนจะคงตระหนักดีอยู่แล้วว่า เราประเทศไทยเราเพิ่งผ่านช่วงวิกฤตในเรื่องของโควิด -19 นะครับสองปีเจ็ดมันเนี้ยเราก็สะบักสะบอมมาพอสมควร แต่ที่จริงในภาพของอประเทศไทยกับเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือเรียกว่าเราอยู่สภาวะอย่างไรนะครับ ที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีเรื่องเรียกว่าค่อนข้างจะใหญ่โต มากกว่าโควิดด้วยซ้ำไปนะครับ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดในย่อเนี่ยจะมีอยู่3ประเด็นใหญ่ที่คิดว่าโดยเฉพาะทุกท่านเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพของสังคมสูงอายุนะครับประเด็นนี้พูดกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับ แต่ว่าในเชิงนโยบายเนี่ยยังมี ยังมี Impact ค่อนข้างน้อยหรือยังยังไม่มากนักนะครับเท่าที่ควรเเรื่องนี้ทุกฝ่ายกังวลมากนะครับนะนั่งในระดับของนโยบาย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนเซกเตอร์ต่างๆ โดยเฉพาะยิ่งทางกระทรวงการคลังภาพ ใหญ่ตรงนี้คือว่าเราเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะครับ เข้าสู่ เขาเรียกว่า age society ไม่ใช่ aging society นะเป็น age เรียบร้อยแล้วภายใต้เขาเรียกว่านิยามนะครับที่มีผู้ที่เกิน 60 ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20%ของประชากร เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างจะเป็นเรื่องทริเทนพอสมควรนะครับ ไม่ใช่เรื่องของตัวผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับ ที่บ้านครอบครัว หรือตัวพวกเราเองในอนาคต แต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับ เป็นเรื่องสังคม เป็นเรื่องของก็เรียกว่าภาระทางการเงินการคลังของรัฐนะครับ ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้รวยก่อน แก่พูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับถ้าดูตัวอย่าง ญี่ปุ่นหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศตะวันตกเนี่ย เขารวยก่อนแก่หมายว่าประเทศเขาเนี่ยมีสถานะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก่อนที่จะเข้าไปสู่สังคมที่เป็นสังคมสูงอายุนะครับ แต่เราเข้าสู่สังคมสูงอายุขนาดที่รายได้เรายังประเทศรายได้ปานกลางนะครับแล้วยังมีเอ่อเรียกว่าภาระต่างๆนะครับที่ เราจะต้องใช้จ่ายในการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆ พัฒนาความปลอดภัยความมั่นคงทางสังคมนั่นปัญหาของเรื่องนี้เนี่ย มันจึงเป็นปัญหาที่เรียกว่าครอบทุกด้านนะครับอนนก้เนี่ยครอบครัวนะครับ เรื่องของอสังคมนะครับ คนหนุ่มคนสาวคนวัยทำงาน มีจำนวนจำกัดนะครับ productivity ของหน่วยงานของขององค์กรทั้งหมดของประเทศทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเรียกว่าจุนเจือหรือแบกรับ ส่วนที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ อันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่โตมาก ระบบบำนาญระบบประกันสังคม ก็จำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนหรือพิจารณาความเรียกว่า หมุนเวียนของเงินกุนทุนเหล่านี้นะครับ ระบบเงินออมที่จำเป็นนะครับสำหรับประชากรสูงอายุ ประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยก็คือเรื่องของอคุณภาพของประชากร ซึ่งเกิดจากโรค NCD หรือโรคที่เรียกว่าไม่ติดต่อนะครับเราเป็นปัญหาเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงเบาหวานและมะเร็งนะครับเมื่อเกิดนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเขาเรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปัจจัยที่ป้องกันได้ทั้งสิ้นนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรามีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ มีเรื่องของปัจจัยในการส่งเสริมสุขภาพเนี่ย แล้วก็ให้ความสำคัญเนี่ยไม่มากนักในกลุ่มประชากรรวมทั้งในหน่วยงานภาครัฐนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะคุกคามตามมานะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงในเรื่องของอองค์กรและหน่วยงานนั่นอีกทีหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่เป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตเนี่ยในสามถึงห้าปีข้างหน้าเนี่ยก็คือเรื่องของโรค ติดต่อยุคใหม่นะครับโควิด -19 แล้วก็ไวรัสตัวใหม่ที่คงจะต้องตามกันมานะครับ เราเห็นบทเรียนแล้วครับว่า มันไม่ใช่เฉพาะโรคติดต่อและเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขเกี่ยวข้องกับหมอเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแต่มันกระทบอย่างรุนแรงต่อ ระบบสุขภาพต่อแรงงาน ต่อภาคการผลิตต่อในเรื่องของภาคสังคม ความเดือดร้อนในสังคมก็ก็มีปัญหาตามมาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า สามเรื่องนี้เป็นเป็นเหมือนกับเรียกว่าบิ๊กร็อกก็ได้นะครับ เป็นอะไรที่เรากำลังต้องเผชิญอยู่ในขึ้นลมนะครับทีนี้กลับมาสู่ประเด็นของในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐ เนี่ยจะจะตอบสนองอสถานการณ์ได้อย่างไรนะครับ ถ้าเรามองจากสเกลเล็กๆ ในของหน่วยงานเนี่ย ผมคิดว่าจุดที่ใจสำคัญที่สุดนะครับ ก็คงจะเป็นในเรื่องของ healthy workplace นะครับ นะมองย่อลงมาสิทำยังไงที่ให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะรวมทั้งอาจจะมีนโยบายที่ส่งเสริมในเรื่องของผู้ประกอบการในภาคเอกชนเช่นเดียวกัน แต่ละผมคิดว่าเราอาจจะสโคบเล็กลงมานิดนึงในส่วนน้องหน่วยงานภาครัฐนะครับ healthy workplace เนี่ยมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างนะครับ สามสี่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ healthy workplace ประเด็นแรกคือดังด้านกายภาพนะครับ healthy workplace คืออย่างน้อยกายภาพคือทำให้คนที่ทำงานอยู่นมีความปลอดภัย safety นะครับยกตัวอย่างง่ายๆทุกคนเคยได้ยินเรื่องของเขาเรียกว่า working นะครับ ซินโดมหรือว่าคอบาไลนะครับ เพราะเรานั่งทำงานมันเยอะนะครับ ในภาษาทางการแพทย์เรียก sedentary นะครับลักษณะนะครับเป็นเป็นการไม่ออกกำลังกายเป็นการนั่งอยู่นานๆ นั่งเฝ้าจอนะครับ เราใช้เราเราใช้ท่าเดียวในตลอด ขณะที่สิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวเป็นอาจินเป็นปกติ ราะเราฝืนธรรมชาติก็นั่งเยอะนะครับ ทางกายภาพจึงจึงต้องการที่จะให้เราเนี่ยมีการขยับตัวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับื่องการนั่งประชุมก็ดีในการทำงานก็ดีการทำงานคอมพิวเตอร์ก็ดีเนี่ยนะครับมันมีผลเสียต่อ ต่อร่างกายนี่เขาเรียกว่าเป็น work related impact ต่อ health แน่นอนนะมีงานวิจัยเยอะมากที่ที่ที่พูดถึงเสี่งเหล่านี้นะครับนะประเด็นแรกก็คือทำยังไงที่ให้ สภาพในการทำงานของเราเนี่ยนะครับ มีผลต่อสุขภาพให้น้อยที่สุดนะครับ แน่นอนนะครับเก้าอี้โต๊ะนะครับ ลักษณะการประชุมนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่มีความสำคัญที่สองเนี่ยความสำคัญไม่น้อยกว่านั้นก็คือในเรื่องของ psychological ซึ่งก็คือทางด้านของสุขภาพจิต stress คือส่วนสำคัญ ถ้าคนทำงานเนี่ยนะครับ มีการสำรวจความพึงพอใจแล้วบอกว่าไม่พอใจกับสภาพในที่ทำงานนี่เริ่มมี สเตรสนะครับนะสเตรสเหล่านี้มันก็จะสะสมเข้ามานะครับ อาจจะไปออกที่บ้านอาจจะไปออกกับเพื่อนร่วมงานผู้ใต้ขับบัญชานะครับสเตรสอาจจะเกิดจากงานเองเกิดจากผู้ข้าบัญชา เกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มีการลดเนี่ย สิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะต้องให้คนทำงานนี่มีส่วนร่วม ให้ความสำคัญหรือมีส่วนในการกำหนดแนวทางในการทำงาน มีส่วนในการตัดสินใจบางเรื่อง ที่ให้เขาสามารถจะตัดสินใจได้นะครับ เพราะฉะนั้นตัว psychological work environment เนี่ยก็มีความสำคัญเป็นอันดับสองนะครับ อันดับ3เนี่ยจริงก็คือในเรื่องของการที่เรียกว่า health promotion program นะครับเรื่องนี้สสสเนี่ยก็พูดเยอะนะครับ แต่ผมก็โดยภาพรวมนะครับที่ผมมองจากทางด้านของสาธารณสุขนะครับเรายังให้ความสำคัญกับภาครัฐเนี่ยไม่มากนักนะครับ Health Promotion Workplace หรือ Health Promotion Program เนี่ยคือให้ความสำคัญหลาย ๆ เรื่องกับอันที่หนึ่งนะครับ ก็คือในเรื่องของ physical activity นะครับการที่จะให้มีการขยับตัวเช่นพูดง่ายคือเอเราจำเป็นที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับ อาจจะมีการหยุดพักนะครับในช่วงครึ่งเบรกเช้านะครับครึ่งเบรกบ่ายนะครับ แล้วก็มีการออกกำลังไม่ใช่ออกกำลังแบบผัดผมแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกาย มีการเต้นจังหวะต่างๆนะครับ หรือในช่วงเวลาที่หลังเลิกงานเนี่ยก็มีสถานที่เขาออกกำลังกายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการช่วยในเชิงของอการเคลื่อนไหว ซึ่งมีความสำคัญนะครับปัญหาอย่างที่ผมได้เรียนแล้วก็คือ เมื่อไหร่ที่เราในในแง่คนทำงานเนี่ยการเคลื่อนไหวน้อยลงเนี่ย มันจะมีผลในเชิงของพออายุเข้า40-50เนี่ย คุณจะมีปัญหาเรื่อง่นคอนะครับ ไหล นะครับหลังเอวนะครับตะโพกแล้วก็หัวเขา่าไล่ไปจนถึงส้นเท้านะครับ ที่เราเป็นเป็นไอแพนต้าแฟชติสหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่ส้นนะครับรองช้ำเรามีปัญหาสิ่งเหล่านี้เร็วกว่ายุคคนโบราณนะครับนะคนโบราณเขาทำงานเขาออกไปในนา เพราะฉะนั้นเขาจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับ ประเด็นที่สองเนี่ยของเรื่องของ health promotion ก็คือในเรื่องของทำยังไงที่เราจะให้มีไดเอทนะครับที่ healthy นะครับอาหารเบรกอาหารกลางวันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความสำคัญที่ทำไงให้หน่วยงานเนี่ยมี มีส่วนที่ให้ความสำคัญกับอาหารที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับอาหารที่เบรกเราก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องลดอาหารเค็ม วันนี้คนไทยเรากินเค็มเยอะมากนะครับนะครับต้นๆลดอาหารหวานนะครับ ลดอาหารพวกที่มันมีไขมันหรือไขโบไฮเดรตลงมา มีผลไม้มากขึ้นนะครับ มีอาหารที่มีกากนะมากขึ้น เราพบว่าเราคนไทยหรือประชาชนทั่วไป เราบริโภคอาหารเหล่านี้กากน้อยลง เราเราบริโภคอาหารที่เป็นผ่านกระบวนการเยอะขึ้น มันก็ทำให้เรามีกากใย ใยและกากเนี่ยน้อยลงนะครับเราขับถ่ายได้ยากขึ้นผลสุดท้ายเราพบว่ามีอะไรฮะมีมะเร็งของโคลอนหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นนะตอนนี้อยู่ในอันที่สามที่สี่แล้วแซงขึ้นไปเรื่อย ๆ นั่นไปเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องไดเอทนะครับนะสุดท้ายประเด็นที่ในเรื่องของ health promotion นอกจากเรื่อง activity นะเรื่องไดเอทแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ก็มีความสำคัญ นะครับสถานที่ทำงานเนี่ยต้องนะครับห้ามบุหรี่เลย ไม่ใช่เพียงแค่จำกัดเรื่องของห้องสูบบุหรี่นะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่จะมีผลอย่างมากที่พิสูจน์แล้วในเรื่องบุหรี่นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโรคปอดนะครับนะสุดท้ายเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าต้องให้ความสำคัญกับการที่ให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ที่เขาเรียกว่ามี h e ลิ t h literacy นะครับลำพังกิจกรรมอย่างเดียว อาจจะได้ผลระยะสั้นต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนในการรู้สึกอยากจะดูแลสุขภาพ อยากจะลดน้ำหนักนะครับเวลานี้ปัญหาคือน้ำหนักเกินเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากในประเทศไทยนะครับ ประมาณสักขณะนี้ 50%ของคนไทยนะครับ มีน้ำหนักเกินนะครับ อีกประมาณ20%อ้วนนะครับอ้วนลงถุงเพราะฉะนั้นเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลานี้ไม่ใช่เราสุขภาพดีนะฮะสัดส่วนน้องน้ำหนักเกินเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณไปดูตัวอย่างเนี่ยเดินสยามสแควร์แล้วไปดูเด็กอายุสักประมาณวัยรุ่นนะครับ คุณจะเจอว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยน้ำหนักเกินนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับ เพราะฉะนั้นโอเคนะครับ คนทำงาน ชีวิตและสุขภาพนั้นเนี่ยจะให้เขา aware หรือตื่นตัวกับเรื่องสุขภาพ ทั้งหมดตรงนี้คือเรื่องหน่วยงานภาครัฐนะครับ ที่จะต้องจัดการยังไงกับกับกับภายในหน่วยงาน แล้วส่วนที่เราจะดูเรื่องนโยบายในภาครัฐกับประชากรไทยทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญครับ ผมก็คิดว่า คงเป็นจุดประเด็นให้พวกเราได้ลองช่วยกันคิด แล้วก็ลงช่วยกันตอบสนองในฐานะที่เป็นปยปนะครับขอบคุณครับ ค่ะก็สำหรับในช่วงถัดไปนะคะก็ทางสำนักงานปยปนะคะ แล้วก็ IGP ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรจิรประภาอัครบวรนะคะ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านในห้องประชุมแห่งนี้ค่ะ ตบมือต้อนรับนะคะอาจารย์จิรประภาค่ะ ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ ก็เข้าใจว่าวันนี้หัวข้อเนี่ยที่ให้มาพูดคุยนะคะ ต่อจากท่านจันทริยะก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแต่เป็นสุขภาพองค์กรแล้วกันนะคะครั้งนี้นะคะ ต่อจากสุขภาพกายและใจ แล้วก็ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะเอองขอนำเรียนว่าเนื่องจากว่าตอนอยากจะขออนุญาตนะคะว่าจะหัวข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สุขภาวะองค์กรซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเองแล้วก็ทีมของนิด้านะคะ เราได้มีโอกาส